การวาดและระบายสี ในโปรแกรม GIMP มีเครื่องมือวาดและระบายสีอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะ สามารถเลือกเครื่องมือวาดและระบายสีได้จาก Toolbox หรือว่าเลือกจาก Image Menu เลือก Tab Tool และเลือก Paint Tools คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องมือวาดและระบายสี เครื่องมือในกลุ่มวาดและระบายสี มีคุณสมบัติพื้นฐานใน two options เหมือนเหมือนกันอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะ ได้แก่ โหมด ใช้เลือกโหมดการระบาย หรือโหมดการซ้อนทับกับภาพด้านล่าง โดยปกติ เมื่อระบายอะไรลงไปบนภาพ จะเป็นการระบายทับ โหมด normal ตัวเลือกโหมด ใช้เลือกโหมดการซ้อนทับภาพด้านล่าง เช่น ระบายสี แล้วมีสีมืดลง ระบายสีแล้วสว่างขึ้นเป็นต้นค่ะ โหมดของการวาดและระบายสีมีลักษณะเดียวกับโหมดของเลเยอร์นั่นเองค่ะ brush ปุ่มเลือกรูปแบบของหัวแปลงเมื่อคลิกจะปรากฏรายการหัวแปลงให้เลือก ซึ่งลักษณะเดียวกัน ใน Dialog Brush ค่ะ Size เป็นแถบเลื่อนเพื่อเลื่อนขนาดของหัวแปลง โดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปลงที่ Dialog Brush หัวแปลงมีขนาดอยู่แล้วค่ะ ตัวเลือกที่ Tools Options ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดหัวแปลงเพิ่มเติมจากค่าปกติ aspect ratio เป็นแถบเลื่อน เพื่อปรับสัดส่วนของหัวแปลง ซึ่งเป็นสัดส่วนความกว้างต่อความสูง มีผลทำให้หัวแปลงกลมหรือรีแบนหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ค่ะ โดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปลงที่ไดอ a ล็อกบลัชหัวแปลงมีสัดส่วนอยู่แล้วค่ะ ตัวเลือก t ูนอ Option ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหัวแปลงเพิ่มเติมจากค่าปกติเท่านั้นเองค่ะ Angle เป็นแถบเลื่อนเพื่อปรับมุมของหัวแปลง โดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปลงที่ไ้อ a l o อ Brush หัวแปลงมีมุมอยู่แล้วค่ะ ตัวเลือกที่ t o o l Options ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมของหัวแปลงเพิ่มเติมจากค่าปกติ Dynamics หรือ Brush Dynamic โดยปกติเมื่อระบายสี เช่นระบายด้วย Paint Brush Tool เส้นจะหนาเท่ากันหมดค่ะ Brush Dynamics เท่ากับ Dynamics o f Brush Dynamics เป็นตัวเลือกเพื่อกำหนดการแปลเปลี่ยนขนาดของเส้นตามการลากเมาส์ค่ะ เช่น เมื่อลากเร็วๆ เส้นจะรีบลง บางครั้งตัวเลือกต้องใช้คู่กับแท็บเล็ตหรือเมาส์ปากกา จะเห็นผลค่ะ ตัวอย่าง Brush Dynamics เช่น Basic Dynamics เมื่อใช้ Pen Brush Tool ลากเมาส์เร็วๆ เส้นจะค่อยๆรีบลง Random Color เมื่อลากเมาส์จะทำการสุ่มสีจากกราเดียนที่กำลังใช้งานอยู่มาระบายสีค่ะ Dynamics Options เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมของ Brush Dynamic ค่ะ จะมี Fade Option เป็นการกำหนดการจางลงของเส้น เมื่อลากเมาส์ มีค่า opacity ลดลง สามารถตั้งความยาวได้ว่าจะให้จางลงเป็นระยะยาวเท่าไหร่ โดยตั้งได้ที่ช่อง Fade Length ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับ Brush Dynamics บางตัวที่ลากแล้วเส้นรีบลงค่ะ Repeat เมื่อจบการระบายสี หรือวาดเส้นในหนึ่งรอบ เช่น ลากแล้วหยุดโดยไม่ปล่อยเมาส์ หรือลากแล้วเส้นจางหายไปหมด ถือเป็นการจบหนึ่งรอบ ต่อจากนั้นจะให้มีการซ้ำรูปแบบอย่างไร เมื่อมีการลากเมาส์ต่อไปค่ะ Color Options เป็นปุ่มเลือก Gradient สำหรับ Brush Dynamic แบบ Random Color เมื่อคลิกจะปรากฏรายการ Radiance มาให้เลือก ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ Dialog Gradients ค่ะ แอปพายเจสเตอร์โดยปกติเมื่อระบายสีหรือรากเส้นจะมีเพียงเส้นเดียว ความต่อเนื่องของเส้นขึ้นอยู่กับค่าสเปกซิ่งของหัวแปลงเจสเตอร์จะเป็นตัวเลือกที่ใช้กระจายการระบายแบบสุ่ม ค่าเจสเตอร์ยิ่งมากก็ยิ่งกระจายมากค่ะ สมูทสโตรกเมื่อระบาย สีหรือว่าเส้น ระยะการระบายจะห่างเท่ากันอย่างคงที่ ระยะการระบายหรือ spacing คล้ายกับการจรดปากกาแล้วก็ยก และจรดปากกาใหม่ จุดที่มีการจรดปากกาจะมีสี จุดที่ยกจะไม่มีสี ตั้งระยะ spacing ได้ที่ Dialog Brush ค่ะ หากตัวเลือกนี้ถูกคลิกเลือกใช้ ระยะการระบายจะแปลตามความเร็วในการลากเมาส์ ช่วงที่มีการเปลี่ยนความเร็วมากๆ ช่วงเร่งความเร็ว ระยะห่างการระบายจะมากตาม ในทางตรงกันข้าม หากลากเมาส์ช้า ๆ ระยะห่างในการระบายจะติดติดกันค่ะ incremental เมื่อตั้งระยะ spacing ของหัวแปลงให้ห่างกัน และมีการตั้งค่า opacity ต่ำกว่า 100%เพื่อให้การระบายสีดูโปร่งใส หากตัวเลือกนี้ไม่ถูกคลิก เมื่อลากเส้น หากจุดที่มีการจรดปากกาซ้อนทับกัน ส่วนที่ซ้อนทับกันและไม่ซ้อนทับจะโปร่งใสเท่ากันค่ะ หากตัวเลือกนี้ถูกคลิกเลือกใช้ เมื่อลากเส้น ส่วนที่ซ้อนทับกันจะมีความทึบมากขึ้น ใช้ในกรณีลากเมาส์ครั้งเดียวโดยไม่ปล่อยเมาส์นะคะ Hard Edge ใช้เพื่อระบุให้หัวแปลงเป็นแบบขอบคมชัด ไม่ว่าจะเลือกใช้หัวแปลงแบบใดก็ตาม แบบขอบฟุ้งหรือแบบขอบคมชัด เมื่อทำการระบายสีหรือลบ จะกระทำด้วยขอบแบบคมชัดอย่างเดียว มีค่า opacity 100%ทั้งหัวแปลงเลยค่ะ ฉะนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่ระบายหรือลบไปแล้ว มีส่วนที่โปร่งใส หรือมีขอบฟุ้งเบลอ การวาดภาพด้วย brush tools pencil พน i n t b r u s h a ร r b r u s h brush เป็นกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานในการวาดเส้นและระบายสีค่ะ เป็นกลุ่มที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกัน เครื่องมือในกลุ่มนี้ก็ได้แก่พนซิลส์ดินสอเพน n ์บ r ั s ผู้กัน และแอร์บรัสสเปรย์พ่นสีค่ะ กลุ่มเครื่องมือเหล่านี้มีวิธีการใช้งานเหมือนกัน ต่างกันที่ผลโดย pencil tool จะให้ขอบเขตเส้นที่คมและแข็งกว่า ส่วนเพนบัสทูลจะให้เส้นที่นุ่มกว่า ส่วนแอร์บัสทูลมีลักษณะเหมือนการพ่นสีค่ะ สามารถควบคุมปริมาณสีที่ออกมาได้ทั้งหมดนะคะ การใช้งานเพนซิล เพนบัสและแอร์บัสทูลมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือกเครื่องมือ Pencil Tools สามารถกด N หรือ Pens Bud Tool สามารถกด P Airbus Tool กด A เมื่อเลือกหัวแปลงที่ไดอ i ล็อกบัสและกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ Tool Option ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ คลิกค้างแล้วลากเมาส์อย่างอิสระ เพื่อวาดเส้นและระบายสีได้เลยค่ะ เทคนิคเล็กๆก็คือ เราสามารถกดชิปค้างวาดจะทำให้เส้นเป็นเส้นตรง ถ้ากดชิป บวกคัลเลอร์ วาดเส้นโดยล็อกมุมทุกๆ 15 องศา ถ้ากดคัลเลอร์สลับไปที่ Color Picket Tool ชั่วคราว เพื่อเลือกสีใหม่ ที่ Tool Options ของเครื่องมือ Pencils Paintbrush และ Airbrush จะมีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของเครื่องมือ ที่คล้ายๆกัน แต่ Airbrush 2มีคุณสมบัติที่แตกต่างดังนี้ค่ะ Motion Only โดยปกติเมื่อระบายสีด้วย Airbrush Tool จุดที่คลิกเมาส์ค้างไว้ สีจะพ่นออกมาซ้อนทับกันเรื่อยๆทำให้ทึบขึ้นทึบขึ้น หากตัวเลือกนี้ถูกคลิก สีจะถูกพ่นออกมาเฉพาะตอนที่ลากเมาส์เข้านั้นค่ะเรดแถบเลื่อนปรับอัตราการไหลของสี ค่าน้อย สีจะออกช้า สีจะค่อยๆ ซ้อนทับกันอย่างช้าๆ ค่ามากสีจะออกเร็ว สีจะซ้อนทับกันอย่างรวดเร็วค่ะ โฟลแถบเลื่อนปรับปริมาณสีที่พ่นออกมา คล้ายกับการปรับขนาดของรูหัวพ่น ค่ามากสีจะพ่นออกมากดูหนาแน่น ค่าน้อยสีก็จะออกน้อยดูบางตาค่ะ